ก็ได้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวทดลองเปลี่ยนสี เป็นสีฟ้าเราก็จะได้ รูปแบบของเรานะครับตามที่เราต้องการ